สุขสันต์วันปีใหม่ สุขสันต์วันปีใหม่ สุขสันต์วันปีใหม่ สุขสันต์วันปีใหม่ ด้วยความใสที่สร้างไว้ในดวงใจ อมอบให้ทุกคนด้วยจริงใจ ตลอดปีตลอดไปจงสุขสันต์เกิดมาสร้างบารมีจำได้ไหม ตั้งแต่วันปีใหม่สร้างทุกวัน ให้ดวงใจสดใสงาม ใหญ่ไหลมาทุกนาที ได้เห็นธรรมกายใจสุขี ปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคน ได้เห็นธรรมกายใจสุขี ปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคน ได้ธรรมกายใจสุขี ปีใหม่นี้ มั่งมีกันทุกคน